อุมัยยะยุคสมัยแรกแห่งความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอิสลาม ในสมัยราชวงศ์อุมัยยะซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย โดยเฉพาะด้านการปกครอง มีท่านมูอาวิยะเป็นคาลิฟะหรือเป็นผู้นำท่านแรกของราชวงศ์อุมัยยะ โดยสืบเชื้อสายมาจากอุมัยยะอิบนีอับดุซัม ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคนหนึ่งในเผ่ากุเรช หลังจากการเสียชีวิตลงของท่านศาสดามูฮัมหมัดขอความสันติจงประสบแด่ท่าน ท่านมูอาวิยาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งคอลิฟาหลังจากที่สามารถสถาปนาอาณาจักรอุมัยยาได้ ท่านมูอาวิยาได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองมาดินาประเทศซาอุดีอาระเบีย มายังเมืองดามัสกัสประเทศซีเรีย สมัยอุมัยยะเนี่ยมีการเปลี่ยนเมืองหลวงจากกรุงมดินะประเทศซาอุดิอาระเบียไปยังประเทศซีเรีย หรือว่ากรุงดามัสกัสนะคะแล้วก็ช่วงเดียวกันในในช่วงคอลิฟะอับดุลมาลิกเนี่ยก็ได้ยึดวิหารของชาวโรมันนะคะได้ได้เปลี่ยนไปเป็นมัสยิด แล้วในวิหารเดียวกันนี้ก็คือมีหอหอคอยเก่าอยู่แล้ว ซึ่งอับดุลมาลิกเนี่ยก็เปลี่ยนจากหอคอย ที่มีเดิมอยู่แล้วของชาวโรมันเนี่ยเปลี่ยนเป็นหออาซานั่นเอง ท่านมูอาวิยาผู้ที่มีสติปัญญาปราดเปรื่อง มีความสุขุม มีความชำนาญทางด้านการเมือง มีสายตาอันกว้างไกล และมีความสุภาพอ่อนโยนท่านมูอาวิยาได้อุทิศตน เพื่อทำประโยชน์ให้กับอาณาจักรอุมัยยะเป็นอย่างมาก เพื่อให้อิสลามได้เป็นปึกแผ่น สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครอง จากสาธารณรัฐเป็นราชอาณาจักร เปลี่ยนจากตำแหน่งของคอลิฟะให้กลายเป็นกษัตริย์ โดยการสืบสันตติวงศ์ การสืบทอดเช่นนี้กลายเป็นบรรทัดฐานมาตลอดสมัยราชวงศ์อุมัยยะ และสืบเนื่องมาจนถึงราชวงศ์อับบาซียะนี่คือการเริ่มต้นการปกครองแบบกษัตริย์ หรือสมบูรณาญาสิทธิราชที่เกิดขึ้น นับว่าศิลปะอิสลามเกิดขึ้น พร้อมกับยุคสมัยของอุมัยยะได้กำเนิดขึ้น สมัยราชวงศ์อุมัยยะเริ่มตั้งแต่ปีฮิจศักราช 41ถึง132 หรือคริสตศักราช 661 ถึงปีคริสตศักราช 750 มีอาณาเขตการปกครอง ครอบคลุมทั้ง 3 ทวีปคือ ส่วนของทวีปเอเชียไปจนถึงเมืองจีนหรือเมืองกาบูล ทวีปยุโรปไปถึงเมืองอันดาลุส หรือคือประเทศสเปนในปัจจุบัน สุดท้ายคือ ทวีปแอฟริกาตะวันตกไปจนถึงตุนิเซียในปัจจุบัน การพิชิตแอฟริกาในครั้งนั้นทำให้พวกบาเบอร์ ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมจำนวนมากได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม ในสมัยราชวงศ์อุมัยยะมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองดามัสกัสประเทศชาม หรือซีเรียในปัจจุบัน ท่านมูอาวิยะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในสมัยราชวงศ์อุมัยยะ เมื่ออิสลามมีการเผยแพร่ออกไปทำให้ความสามัคคีมีมากขึ้น หลังจากเกิดความระสำระสายมานานของอาณาจักรอิสลาม อาณาจักรอิสลามมีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้น แต่ท่านมูอาวิยะได้สิ้นชีพลงในปีคริสตศักราช680 และได้ปกครองอาณาจักรแห่งนี้เป็นเวลา 20 ปี หลังจากนั้นได้มีผู้นำท่านอื่น ๆ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ในสมัยอุมัยยะรวมคอลิฟ้าทั้งสิ้น 14 ท่าน แต่ละท่านจะมีลักษณะเด่นและการปฏิรูปในสมัยอุมัยยะในด้านต่างๆแตกต่างกันเช่น มีการปฏิรูปเหรียญอาหรับในสมัยท่านอับดุลมาลิกหรือศิลปะวัฒนธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ในสมัยท่านวลีดเพราะท่านเป็นนักสร้างที่ยิ่งใหญ่ หรือในสมัยท่านสุไลมานขึ้นครองราช เป็นที่ทราบกันดีว่าท่านมีความเมตตาต่อสหายรอบข้าง แต่โหดร้ายต่อศัตรูจนกระทั่งในปีคริสตศักราช 750 มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มอับบาซียะพร้อมกับพรรคพวกได้ทำการกำหนดและยึดอำนาจ กลุ่มอับบาซียะประสบความสำเร็จในการยึดอำนาจ โดยโค่นล้มราชวงศ์อุมัยยะมีผู้หนีรอดจากการโค่นล้มของราชวงศ์และได้หนีไปยังแอฟริกาเหนือ และต่อมาได้สร้างราชวงศ์อุมัยยะขึ้นที่ประเทศสเปน ในสมัยอุมัยยะได้เกิดสถาปัตยกรรมอิสลามที่สำคัญ และเป็นยุคที่เริ่มนำมินาเรต หรือหออาซานมาใช้ในปีคริสตศักราช 673 สิ่งที่บ่งชี้เป็นประการแรกในการกำเนิดศิลปะอิสลามในยุคสมัยอุมัยยะนะคะก็น่าจะเป็นการกำเนิดของมินาเรต หรือว่าหออาซานั่นเองนะคะมีลักษณะที่อยู่ในตัวอาคารทั้ง 4 มุมของมัสยิดนะคะก็เปลี่ยนจากหอคอยเดิมของชาวโรมันเนี่ย เป็นมินเรต หรือว่าขออาซานจนถึงปัจจุบันค่ะในบรรดาคอลิฟ้าได้ให้ความสำคัญกับงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญ นอกจากนั้นยังมีผลงานด้านจิตกรรม อีกทั้งยังมีการปฏิรูปเหรียญอาหรับในสมัยอุมัยยะ ดังนั้นในสมัยอุมัยยะจึงมีเหรียญที่ทำจากสำริดศิลปะอิสลามในสมัยราชวงศ์อุมัยยะได้ปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงประวัติความเป็นมาและความยิ่งใหญ่ และการสร้างสรรค์ที่สวยงาม โดยเฉพาะงานด้านสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์